ละค่ะเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าทักษะชีวิตของวัยรุ่นในศตวรรษที่11ที่มีความจำเป็นต้องมีประกอบด้วยอะไรบ้าง โดยองค์ประกอบของทักษะชีวิตจะประกอบด้วยข้อแรกเลยค่ะ คือการตระหนักรู้หรือรู้จักในตัวเอง ข้อที่ 2 จะเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจในตนเอง ข้อ 3 จะเป็นเรื่องของการจัดการอารมณ์ และความเครียด การคิดวิเคราะห์แยกแยะ การคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจและการแก้ปัญหา ความเห็นใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร และความรับผิดชอบต่อสังคม เดี๋ยวเราจะแยกพูดเป็น 3 กลุ่มย่อยๆ นะคะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้น เราจะพบว่า 3 ข้อแรกค่ะ ทั้งการตระหนักรู้ในตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง และการจัดการอารมณ์และความเครียด เป็นเรื่องเกี่ยวกับความภูมิใจ การดูแลใจของตัวเองนะคะ เป็นหลัก ในส่วนที่ข้อที่เกี่ยวกับ ความการคิดวิเคราะห์แยกแยะ การคิดสร้างสรรค์ และการตัดสินใจแก้ปัญหา เราจะเป็นเรื่องของการใช้สมองส่วน คิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา ถ้าเราจะพูดง่าย ๆ ก็คือส่วนแรกใช้กระบวนการของใจในส่วนของลิมบิกนะคะ ส่วนที่ 2 จะใช้กระบวนการในส่วนของสมองส่วนคิดหรือ cerebral cortex ที่เราเรียนแล้วในชั่วโมงที่1นะคะ ส่วนอีก 3 ข้อที่เหลือเป็นเรื่องของทักษะเกี่ยวกับความเห็นใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร และความรับผิดชอบต่อสังคม อันนี้เป็นมุมมองถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ ส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนะคะ